พอผ่านไปอีกวันหนึ่งอะรู้สึกเหมือนไม่ได้ผ่า ไม่ได้มาผ่าตัด จนแบบก็สามารถไปทำงานได้ตามปกติซักผ้าตัดผ้าอะไรได้เฮ้ยเหมือนเราไม่ได้ไม่ได้มาผ่าลูซิดวงเลยนะคะ ชื่อทำมงกฎคอนิยมนะคะ ชื่อเล่นชื่อแหวนค่ะ อายุ 28 ปี ตอนนี้ก็ทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนอยู่ ก่อนหน้านี้ค่ะ มันเคยเป็น แล้วก็เราก็กินยารักษา คิดว่าหายโอแล้วก็ปีต่อมา มันกลับมาเป็นอีกนะคะ มันเริ่มจากเหมือนช่วงนั้นเราทานน้ำน้อยด้วย แล้วก็เรา กินของที่มันเป็นของแสลงอะค่ะกับอาการนี้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนเรายกของหนักในช่วงนั้นอะพอยกปุ๊บ มันก็เลยทำให้แบบอาการคือเลือดมันไหลเยอะมาก พอมันไหลเยอะแล้วคือเราต้องใส่เป็นพวกผ้านามัยอะไรเงี้ยค่ะ คือมันไม่ปวดแต่ว่าเวลาเราถ่ายออกมาค่ะมันเหมือนมันจะมีเลือดปนอืมแล้วก็อันเนี้ยคือเป็นอาการที่เออเราเรายังอั้นได้ แต่ว่าในช่วงของตอนที่สมมติถ้าเรายกของหนักเนี้ยค่ะแล้วมันไหลออกมาอัตโนมัติคือเลอะเต็มมือเกงอะไรเงี้ย อันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเริ่มไม่ไม่ไหวแล้วเย ทานยากับใช้ยายัดนะคะที่เป็นยาของเดฟลอนค่ะคือตอนนั้นมันก็หายไปพักหนึ่ง คืออาการดีขึ้นเพราะว่าในช่วงนั้นเป็นเหมือนระยะหนึ่งระยะสองจริงๆตอนนั้นก็เสิร์ชใน Google เลยอะค่ะว่า มันมีโรงพยาบาลไหนที่เขารักษาบ้าง มีรีวิวที่ไหนบ้างเนี้ยแล้วก็ จนมาเจอตัวแผนรักษาของพี่เวทานีค่ะ ที่เป็นตัวฮาราโปรแกรมคือมันไม่ใช่การแบบผ่าตัดเนื้อออก ซึ่งเรารู้มาว่าคือพอเราอ่านรีวิวมาเฮ้ยคือหลายๆ คนเหมือนจะทรมานจากการรักษาตัว เพราะว่าเดี๋ยวก็จะฉี่ไม่ได้แล้วก็มีอาการปวดแผลอะไรเงี้ยค่ะคือเราไม่อยากเพราะเรามีเวลาพักไม่เยอะ ตอนที่มาหาคุณหมอค่ะ เรายังไม่รู้ว่าเขาจะใช้แผนการรักษาแบบนี้กับเราหรือเปล่า เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าระยะเรานะตอนนั้นเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยแต่เรารู้ว่าเราอยากหายขาดแน่นอน เราก็เลยเอาคุยกับคุณหมอว่าเราอยากหายขาดถ้าใช้วิธีนี้มันจะเจ็บหรือเปล่า พักฟื้นนานไหมอะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยรู้จากคุณหมอคุณหมอให้ให้ความรู้เยอะมากว่าวิธีนี้มันมันใช้วิธีการรักษาแบบไหนค่ะก็เลยโอเคตกลง คือหลังจากที่ผ่าไป ตอนที่ความรู้สึกที่ออกจากห้องพยาบาลกับตอนที่รักษาตัว คือความกังวลอ่ะมันเยอะกว่าความเป็นจริง คือความเป็นจริงแล้ว เฮ้ยมันไม่ได้ขนาดนั้นมันมันแทบคือถามว่าเจ็บไหมปวดไหมมันก็มีเพราะว่าเหมือนผ่าตัดมาใหม่ๆอะค่ะแต่ว่าพอผ่านไปอีกวันหนึ่งอะรู้สึกเหมือนไม่ได้ผ่า ไม่ได้มาผ่าตัด จนแบบก็สามารถไปทำงานได้ตามปกติ ซักผ้าตัดผ้า อะไรได้เฮ้ยเหมือนเราไม่ได้ไม่ได้มาผ่าลูกกระดวงอะไรนะคะให้เต็มสิบเลยอะค่ะสิบเต็มสิบเพราะว่าเขาดูแลเราดีมาก พยาบาลทุกคนคือแบบนิสกับเรามากเรื่องของอการให้คำปรึกษาด้วยนะคะ แล้วก็รวมถึงของอตั้งแต่รีเซพชันเลยอย่างเงี้ยแล้วก็จนพี่พี่พยาบาลนะคะจนคุณหมอก็คือเหมือน คือเขาก็ดำเนินการไปด้วยความรวดเร็วแล้วก็เหมือนแคร์ผู้ป่วยมากๆ แรก ๆก็อาจจะอาย คือจริง ๆ เหมือนก็ก็มีอายนะถ้าเกิดจะแบบบอกใครอะไรเงี้ย แต่คือก็ปรึกษากับทางครอบครัวกับเพื่อน มันเหมือนเป็นโรคใกล้ตัวมากๆอะค่ะ คือ คิดว่าหลาย ๆ คนอ่ะอาจจะเคยมีอาการนี้ หรือคนใกล้ตัวอาจจะมีอาการนี้ค่ะก็อยากให้เหมือนเดินสบาย ๆ ก่อน แล้วก็ศึกษาการรักษาว่าเเราเป็นระยะไหนพบคุณหมอเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเวที่เร็วรวดเร็วที่สุดแล้วก็เราจะได้รักษามันได้ทันไม่เหลือหลังโรงพยาบาลเวชธานี Victory for Life ให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI